สำหรับประโยค这选择太多了你能为我推荐一个当地美食吗แปลว่าโอ้โห มีอาหารให้เลือกมากมาย คุณแนะนำอาหารอร่อยของไทยให้หน่อยได้ไหมครับคำว่าเจแปลว่านี้คำว่า选择แปลว่าตัวเลือกคำว่าไห่แปลว่าเกินคำว่าตัวแปลว่ามากคำว่า了 แปลว่าแล้ว คำว่าหนีแปลว่าคุณหรือเธอคำว่าหลังแปลว่าสามารถหรือได้คำว่าไว้แปลว่าเพื่อหรือสำหรับคำว่า หัวแปลว่าฉันคำว่าไม่เจียนแปลว่าแนะนำ คำว่าอีเกอในกรณีนี้แปลว่าหนึ่งอย่างคำว่าตั้งตีแปลว่าท้องถิ่นคำว่า 美食แปลว่าอาหารอร่อย คำว่า吗แปลว่าไหมสำหรับประโยค好的先生大多数外国人都选择泰式炒面แปลว่าได้ค่ะคุณลูกค้า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบผัดไทยค่ะ คำว่า好的先生แปลว่าได้ค่ะคุณคำว่า大多数แปลว่าส่วนใหญ่ คำว่า外国人แปลว่าชาวต่างชาติ คำว่าตงแปลว่าทั้งหมด คำว่าเฉียนเสือแปลว่าเลือก คำว่า จีไถ่สไตล์แปลว่าไทยสไตล์ คำว่าเฉาเมียนผัดหมี่ เมื่อรวมกับคำว่าไทยสไตล์จะหมายถึงผัดไทย